การโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล การโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคลเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ไม่หวังดี ขโมยข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลอื่น ก็อย่างเช่น ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ รหัสบัตร ATM หมายเลขบัตรเครดิตเป็นต้นนะคะ เมื่อใดก็ตามที่ผู้กระทำผิด สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นได้ โดยนำข้อมูลของบุคคลอื่นไปใช้งาน โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้น ก็ถือว่ามีความผิดทางจริยธรรม ก็อย่างการนำข้อมูลของบุคคลอื่น ไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน หรือว่าสั่งซื้อสินค้า เป็นเหตุทำให้เจ้าของข้อมูลเกิดความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะ